ถ้าพูดถึงเรื่องการที่จะบอดแคสต์หรือว่าการแพร่ภาพและกระจายเสียง ก็จะอยู่ในอำนาจของกรมประชาสัมพันธ์ ที่จะต้องกำกับในเรื่องของเนื้อหาเพิ่มเติม เพราะอย่าลืมนะคะกิจการพวกนี้เป็น mass communication เป็นสื่อสารมวลชน ส่งเสียงจากคนคนเดียวอย่างอาจารย์นะคะแพร่ภาพไปทั่วโลกได้ เพราะฉะนั้นการที่เราแพร่ภาพไปได้ทั่วโลกส่งผลกระทบในวงกว้างแตกต่างจากกิจการโทรคมนาคมอื่นๆซึ่ง ส่วนใหญ่ก็จากผู้รับกับผู้ส่ง ซึ่งเป็นเพียงแค่สองฝ่ายไม่กี่ฝ่ายเท่านั้น เพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนั้นภาครัฐเป็นผู้กำหนดควบคุมมาโดยตลอด เราจะทำอย่างไรที่ภาครัฐดังกล่าวที่ทำหน้าที่แค่นโยบาย ควรจะปล่อยให้กับเอกชนทำงาน แล้วภาครัฐมาทำหน้าที่กำกับดูแล หน่วยงานทั้งสอง จะต้องปรับเปลี่ยนบทบาท แล้วรูปแบบของหน่วยงานทั้งสอง ควรจะเป็นรูปแบบอะไร ซึ่งจริงแล้วเราได้ศึกษามาบทก่อนหน้านี้แล้วนะคะในบทที่ 2 ท่านจะพบว่า มีรูปแบบขององค์กรกำกับอิสระเนี่ยนะคะกำกับดูแลอิสระเนี่ยอยู่2อสรูปแบบ ซึ่งทั้งสองสารูปแบบถามว่าทำการศึกษาแบบนี้มาจากไหนจันย้ำนิดนึงว่า มันเป็นการทำงานร่วมกันในระดับโลกเลยนะคะระหว่างสหประชาชาตินะคะผ่าน WTO แล้วก็สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศทำกันบ้านร่วมกันนะคะจนกระทั่งมี รายงานออกมาว่าผลสรุปว่ารูปแบบขององค์กรอิสระ ทั่วโลกจะมีอยู่ประมาณ 3 รูปแบบ แล้วประเทศไทยเลือกรูปแบบไหน เพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่าประเทศไทยเลือกเลือกรูปแบบไหน เราก็ต้องไปดูที่นโยบาย นโยบายนั้น ก็คือรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่ารัฐธรรมนูญ40 ก็ดีรัฐธรรมนูญ ฉบับ 50 ก็ดี เลือกรูปแบบไหน ท่านก็สามารถนำรูปแบบที่เราศึกษาในบทที่ 2ลองมาทาบดูกับการกำหนดนโยบาย ของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับท่านก็จะเห็นภาพทันทีนะคะซึ่งถามว่าเราเป็นลักษณะของการลองผิดลองถูกไหม ก็คงเป็นเช่นนั้น ก็ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพราะว่าถ้าหากเราเห็นมันมีอุปสรรคมีปัญหาเราก็ต้องมีการปรับปรุงเพราะนั้นองค์กรอิสระของเราเนี่ยมีการปรับรูปแบบอยู่เป็นระยะนี่องค์กรอิสระเวลาทำหน้าที่นั้น ถามว่าทำหน้าที่อิสระเด็ดขาดจนกระทั่ง ไม่ข้องเกี่ยว ไม่ข้องแวะไม่สนใจกับฝ่ายผู้กำหนดนโยบายหรือเปล่า ท่านอย่าลืมนะคะอำนาจในการกำหนดนโยบายนั้นเป็นอำนาจของระดับกระทรวง หรือฝ่ายบริหารของรัฐ ซึ่งฝ่ายบริหารก็คือประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยโดยโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำสูงสุดของฝ่ายบริหาร เพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านคณะรัฐมนตรี หรือรัฐบาลเองเนี่ยนะคะต้องการกำหนดทิศทางบางอย่างเมื่อ นำเสนอทิศทางในรายละเอียดลงมา รัฐธรรมนูญวางกำหนดไว้ รัฐบาลก็พยายามจะขยายความต่อ แล้วก็ให้หลักการเพิ่มเติมในรายละเอียด หากองค์กรอิสระไม่รับลูกเลย องค์กรอิสระอิสระจริง ๆทำงานโดยไร้ขอบเขต มันก็จะเกิดการทำงานไปคนละทิศคนละทาง ซึ่งไม่น่าจะเป็นความหมายของการทำหน้าที่บทบาทของภาครัฐในบริการสาธารณะที่รัฐยังคงเป็นผู้จัดทำอยู่ แค่เพียงให้เอกชนเข้ามา แค่ต้องมีองค์กรที่มาทำหน้าที่ห้ามทับเพื่อให้ภาครัฐกำหนดนโยบายแล้วไปทำได้อีกหลายๆเรื่องนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายผู้กำหนดนโยบายของภาครัฐหรือรัฐบาลเนี่ยนะคะกับองค์กรอิสระที่มาทำหน้าที่ในการกำกับกติกาให้กับกำกับการแข่งขันของเอกชนเนี่ยด้วยส่วนใหญ่นะคะภาครัฐที่กำหนดนโยบายกับองค์กรอิสระ ก็จะถ่วงดุลผ่านอะไรคะผ่านแผนงานค่ะ เพราะองค์กรอิสระจะต้องทำแผนงานที่ตัวเองจะทำในแต่ละปี ซึ่งถ้าต่อปีก็เป็นแผนระยะสั้นมากๆ แต่โดยหลักการแล้วก็มักจะเป็นแผน 5 ปีนะคะแล้วถ้าเป็นแผนระยะยาว 10 ปี ก็นี่คือลักษณะของการทำแผนงาน เพื่ออะไรเพื่อให้ทราบว่า องค์กรอิสระจะทำหน้าที่อย่างไรบ้าง จะมีโครงการมีมีกิจกรรมอย่างไรบ้าง เพื่อสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาแข่งขัน แล้วสิ่งเหล่านี้ภาครัฐก็จะได้เข้ามาดูว่าตอบสนองนโยบายของภาครัฐด้วยหรือเปล่า ตอบสนองกับนโยบายที่ถูกกาหนดในรัฐธรรมนูญหรือไม่ นี่ก็เป็นการถ่วงดุล นะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้องค์กรอิสระที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ควรจะต้องนำเสนอแผนงานนี้มาทางฝากฝั่งภาครัฐที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย คณะรัฐมนตรีที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย แน่นอนค่ะ มีแผนงานก็ต้องมีเงินคืองบประมาณ เพราะนั้นถ้าเกิดแผนงานออกมาหน้าตา ดีนะคะตอบสนองอย่างที่เราต้องการได้จริงอย่างที่บอกคือ 1. ตอบสนองนโยบายตามที่เขียนกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 2. ตอบสนองรายละเอียดในบางประเด็นเช่นนะคะตัวอย่างนะคะรัฐธรรมนูญจะเขียนกว้างๆว่าต้องจัดสรรทรัพยากรขึ้นความถี่ แล้วก็จะต้องกำกับดูแลให้แข่งขันเสรีเป็นธรรม แต่ทั้งหมดนี้ ภาครัฐ โดยรัฐบาลไปลงนามผูกพันในการจะขับเคลื่อนจากทีวีอนาล็อกเป็นทีวีดิจิตอลอย่างนี้นะคะเป็นต้น ภาครัฐไปทำแบบนั้นพอกลับมาบ้านเรามาเมืองไทยมาทำงานปฏิบัติงานองค์กรอิสระที่มีอยู่ กลับไม่ขานรับเลยนะคะ ไม่ทำแผนงานรองรับ ไม่ทำการเปิดประมูลหรือไม่ทำการให้ผลักดันให้เกิดทีวีดิจิตอลอย่างที่เราจะเห็นได้ว่าเราก็เห็นว่าประเทศไทยประสบปัญหาตรงนี้อยู่ในช่วงประมาณปีสองพันห้าสิบกว่าๆนะคะตรงนั้นนะคะก็จะกลายเป็นประเด็นทำให้เราต้องมีการปฏิรูปองค์กรกันอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรคะเพราะว่า ฝ่ายองค์กรอิสระของเราจากบทเรียนในรัฐธรรมนูญ 2550 เราจะพบนะคะ เดี๋ยวเราคงจะได้ดูในรายละเอียดต่อไปว่า ท่านก็จะได้พบว่า องค์กรอิสระมีความอิสระจนกระทั่งไม่ขานรับไม่สอดรับไม่ทำงานไปในทิศทางเดียวกันกับภาครัฐที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย เพราะฉะนั้นกลับมาตรงนี้นะคะ แผนงานกับงบประมาณต้องไปด้วยกัน ซึ่งคนที่พิจารณางบประมาณเหล่านี้ และแผนงานเหล่านี้ก็คือภาครัฐ ซึ่งเป็นหนึ่ง ในองค์ประกอบของรัฐสภา แล้ว แผนงานและงบประมาณอย่างเหล่านี้นะคะหน่วยงานทุกหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าท่านจะเรียกว่าเป็นราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ท่านก็ต้องผลักแผนงานและงบประมาณเข้าไปในสภานะคะเพราะนั้นเพื่อให้สภาพิจารณาเพราะนั้นถ้าแผนงานต่างๆสามารถตอบสนองตอบโจทย์นโยบายของรัฐได้ งบประมาณก็จะตามมานะคะที่อาจจะต้องมีการพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่นะคะอย่าลืมนะคะว่าองค์กรอิสระในกิจการโทรคมนาคม สามารถหารายได้เองได้แสวงประโยชน์กำไรได้ ก็จะจัดสรรเงินที่ที่ได้ตรงนั้นเนี่ยนะคะทำงบประมาณตามแผนงาน เพื่อจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงาน แต่เงินที่เหลือก็ส่งกลับเข้าคลัง เพื่อให้รัฐบาลสามารถนำไปสนับสนุนบริการสาธารณะประเภทอื่น ๆ ได้ ที่รัฐพึงต้องรัฐไม่ใช่พึงนะคะรัฐต้องจัดทำนะคะกลับมาตรงนี้เพราะนั้นองค์กรอิสระเเรามักจะใช้คำว่าอิสระเพราะอะไรเพราะเรา มีความกังวลในรูปแบบเก่าๆที่ ถ้ายังเป็นหน่วยงานรัฐ การเป็นหน่วยงานรัฐนะคะก็จะทำให้แยกบทบาทจากภาคภาครัฐที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย คณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีเมื่อสั่งการอะไรมา หน่วยงานราชการ ซึ่งในฐานะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ย่อมไม่อาจปฏิเสธได้ เพราะนั้นเราก็เลยถามหาถึงความอิสระ เพราะนั้นจึงเป็นหัวใจสำคัญว่าเราต้องการองค์กรหน้าตาสักหนึ่ง หน้าตาอะไรก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยต้องมีความอิสระ อิสระอะไรคะอิสระจากการที่ในบางครั้งเนี่ยภาครัฐโดยคณะรัฐบาลเนี่ยนะคะแม้จะพยายามก็โดยหลักการก็ต้องเดินตามรัฐธรรมนูญ แล้วก็นโยบายแต่มันก็จะมีบางครั้งที่ไม่อาจแยกได้นะคะในมุมมองของทางการเมือง ในซีของการที่ตัวเองเป็นพรรคการเมือง อาจจะมีการพยายามผลักดันอะไรบางอย่าง ซึ่งเราพบบ่อยมากใน ห่วงเวลาก่อนปี 2540 นะคะว่าส่งผลต่อการทำหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ เพราะนั้นเราจึงต้องการความอิสระดังกล่าวจากทั้งทางการเมืองและฝ่ายบริหาร เพราะฉะนั้นฝ่ายบริหารคณะรัฐมนตรี ก็ดูจากแผนงานพอจากงบประมาณตามแผนงานพอนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นการพิจารณาล่วงหน้า1ปี5 ปี 10 ปี ตามหน้าตาของแผนระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนี่คือลักษณะของการเป็นองค์กรอิสระที่เรา ตั้งใจเอาไว้ นับตั้งแต่ปี2540 นะคะ ซึ่งองค์กรอิสระเนี่ยโดยรูปแบบในเชิงของกิจการโทรคมนาคม ก็จะทำหน้าที่บทบาทอยู่ 2 บทบาทหลัก ๆ บทบาทที่ 1 คือการจัดสรรทรัพยากร แต่ที่อาจารย์ใช้คำว่าจัดสรรคลื่นความถี่ก็ก็อยากจะย้ำว่าห่วงเวลาแรก ๆ เนี่ย2540 ถึง2 5 9 เนี่ย เราจะรู้จักเรื่องคลื่นความถี่ละนะคะจากอดีตไม่รู้เลยอย่างที่อาจารย์พูดไว้ในบทที่1นะคะพอมาปี2540 ประชาชนเริ่มรู้ว่ามีความสำคัญ เอกชนเริ่มรู้ว่าตนสามารถเข้ามา จัดการให้มันเกิดเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ ในเชิงธุรกิจได้ เพราะฉะนั้นการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ จึงเป็นทรัพยากรหลักๆ ที่จะมีการพูดถึงบ่อยมากในเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา แต่นะคะอย่างที่อาจารย์บอก เราจะต้องแตะมองไปถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยังคงหลักการนี้เหมือนเดิมคือมองเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ แต่ยังมีทรัพยากรอีกหนึ่งสิ่งที่ในอดีตเราไม่เคยพูดถึงเช่นเดียวกัน เป็นครั้งแรกในระดับรัฐธรรมนูญที่มีการพูดถึงสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาเพิ่มเติมในบทที่ 4 ว่า สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรนั้น มีความสำคัญอย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้น เราเดินช้ากว่าประเทศอื่น ๆเขาหรือไม่นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตาม แล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องดู บทบาทขององค์กรอิสระต่อไปในอนาคตรวมถึงภาครัฐที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย ว่าจะมีนโยบายในการจัดสรรทรัพยากร สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรอย่างไรบ้าง ซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับในปัจจุบันนะคะ